อกันกับมวยไทยนะทุกคน วันนี้พาทุมาที่พันหกมาพันหกขอไปเบ็ดเท่าไหร่ดีล่ะ เบ็ดยี่ละกันนะทุกคนนะ มาดูดิว่ามันจะโหด ไปซ้อมมาแล้วนะคะรอบที่แล้วโหดมาก เลยอยากจะมาลองได้อีกสักรอบหนึ่งนะจ๊ะ ว่ามันจะโหดเหมือนรอบแรกไหม เคยไปลองมาแล้ว บุสู ว้าว ปรบมือให้กับความเก่งกล้าของเราหน่อย ไปแอนหมุนซิพุ่บพุ่บพุ่บพุ่บพ่งพ่บหนูมาว้าแม่จ๋าจะด้วย ไม่ เอาโอเค ดีดีดีดีดีดีว้าคอมโบคอมโบวาย ไม่ช่วยแล้วเลยคอมโบวายช่วยด้วย โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เข้ามาทำเบื่อเข้ามาทำไม เข้ามาเบื่ออะไร ไอ้นี่ละคุณกันดิ้นไปสามชิ่หมุน เบ็ดยี่ดูสิจะรอดหรือจะล่วง หรือจะว่าวหรือจะบ้าบออ้าวรอบนี้ได้อยู่ สวย เอาเนื่องไปบัวขาลูกแม่ สายเดียวไป โอ้ย วายอึ๊บ อ่า ได้อยู่ ยาย ดอกนี้สวยสวยสวยสวยเกมนี้ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะมันเพื่อนนะไม่ได้เล่นเลยแหละ เออนานมากแล้ว เป็นเกมที่นานมากแล้ว ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่อ้าวสวยดีวายแบบนี้ บอกบาบอกขอยพ่อตอนนึกไปลูกสาวลูกชายลูกชายลูกชาย ลูกสาวไม่น่ามีเนาะพูดไปเรื่อยเนาะเรา อึ๊บ อึ๊บเอ้ย อึ๊บอืมวายวาย โอเคได้อยู่ อึ๊บ โอ้โหดูดี ดูดี ดูดี อย่างนี้ดูดี อย่างนี้เรียกว่าดูดี เกมมวยช่วงนี้ก็คือ ยังไงอ่ะไม่ได้เล่นน่ะเออเกมนี้บ๊บไม่ได้เล่นเลยอ่ะอ้าว แต่มันก็ถือว่าดีนะเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยถือว่าดีอยู่นะเกมนี้นะว้ายสเก็ตเตอร์เข้าอีกแล้วเพื่อนเพื่อนเอ้ยแม่เจ้าเข้ามาอย่างเหมือนรอบที่แล้วนะขอรอบนี้ขอโหดโหดเหมือนโกดใคร เนี่ยเออฟาดไปเลยลูก ก็โอเคฟาดหางฟาดหัวอะไรก็ฟาดไปเอามาอีกแล้ว แทงเข่ามาเลยเข่าลอยมาเลยลูกโอเค สวย ได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่อึ๊บเข่าคู่มาเลยเพื่อนน้ำเงินอู้เขาลอยเขาคู่ไปอีกไหมเขาลอยเขาคู่ อ้าช่วยดิอย่างนี้ ช่วย ช่วย ช่วยช่วยช่วย ชูเป็นว้าวแม่งเหมือนรอบที่แล้วเลยเพื่อนโอ้ยไม่เคยพบไม่เคยเจอบวยเข่าลอยเข่าคู่เข่ากระดูกกระด้ามามาขนาดนี้โอ้โหหุยแม่งเหมือนเหมือนครั้งที่แล้วเลยอะวายแบบนี้ผกูชอบติดใจอะมาลองอีกทีหนึ่งนะโอ้โหสุดยอด สุดยอดทันข้าวเหนียวว้าวตบมือประมือไปเลยนี่คือสำหรับมวย ไม่ใช่มวยโคกอ๋อมวยของแท้แน่นอนนะ มันต้องโหดๆแบบนี้นะจ๊ะ อ่ะสำหรับวันนี้ก็พอกันแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะจ๊ะไม่อยากเป็นคนรบมากนะจ๊ะ เดี๋ยวลาหายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้ สวัสดีแฮะ